ผมออกมานึกว่าจะสิแบบเต้นหายเอ้าหมาว่ะโอ้โหเชี่ยหมารอบที่สามเฮ้ยหมาว่ะ เออ สม่ะ หาแล้ว โอ้โหขาดอันเดียวป่ะ ขาดอันเดียว โอ้โหบอมา โอเคสำหรับเวลาตีนึงเนาะค่ะ ดอกแรกอะบืดแล้ว สภาพ โอ้โหเสือเต้นรอบแรกนี่บ่โอเคมันไหนเนาะค่ะแต่กะมีโอกาสในเขาแก้โตอยู่ โอเค เหลือสามร้อยไปอีกสิบไม่ค่ะ ค่อยๆเล่ง ค่อยๆ หมุนไปเนาะปรับมาอีกเทียนึงกับเอ่อช่วง ช่วงพันหนึ่งก็ได้เนาะอืมไปโอ้โหเชี่ยเออมาว่ะ รอบที่สองกับมาที่ล่ะ เออนั่นละมา สวยอีกสองอัน อีกโอ้โหสวยงามมาแล้วค่ะหกร้อยบาท โอเคนึกว่าตาสิบมาให้เราเพราะว่ารอบแรกมันบ่เข่าให้เนาะค่ะ รอบนี้บิ๊กวินแตกไปเลยค่ะ 600บาทกับสมเนาะค่ะ โอ้โหเต็มช่องเจ็ดร้อยแล้วไปขออนุญาตอีกสิบไม่โอเคค่อยๆเล่นค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับเู้ใดที่ว่าในกดเข่ากุ้มที่ได้แกมเดี๋ยวนะกระสิบปักมุดลิงไว้หายใต้คลิปเนาะเลื่อนลงไปเบื้องใดเลยเนาะค่ะแล้วก็กดเข้ามาในกลุ่มเไเลแกมเขาเลยเลยกุ้มเซียนพ่อม VIP เนาะค่ะ เออ เขามีกิจกรรมแจกแคนดี้ฟรีให้เล่นกันเสมอเนาะสำหรับคนใดที่อ่ามมีทุนเล่นกะมาเอาแคนดี้ฟรีไปเล่นได้นะคะจริงๆเราคอแห่งไหมเก็บคอเนาะไปไปแบบเร็วๆเลย โอเคปกติเราหนูนะเล่นย้ำเศร้านะ เบื้องว่ะเรือสามร้อยนะคะขึ้นๆนลงลง เต้นอีกดิเอา้าโอ้โหมา เออ ยกไม้อยู่นะคะสวย โอ้โหก่อนทองมาสี่ร้อยโอเค โอ้โหไม้อีก โอ้โหสองรอบ อันนี้ได้สองแถวนะแปดร้อยสามสิบสองบาทแล้วค่ะ โคตรเอา ไปเดี๋ยวเบอร์นี่ปั๊มไปเป็นสี่สิบบาทแล้วค่ะ มาแบบงงๆว่ะก้อนทองสี่สิบบาทเนาะ ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมาต้องเฝ้า สำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดติดตามก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะก็ช่องรักปันสล็อตเนาะค่ะ หากชินชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะได้ท้องอีกแล้วนะคะแปดร้อยบาท โอเค สวยพันเก้าไปขออนุญาตปั๊มไหมเนาะ เป็นหกสิบบาทเนาะค่ะ ที่จริงกับปรับตอน2,000ละแต่ว่าเขาใส่พัดเก่าก็ได้เนาะคะ่ะ เพราะว่าเมื่อกี้มันแตะ2,000แล้วเออ เพื่อแบบบางคนสงสัยว่าเอาคือปรับตอนนี้หากสมมติว่าข้อ3,000ก็สิปรับอีกเทียนึงเนาะคะโอเคใส่สูตรเก่าคือจังเขาใส่คุ้นลอยละเจ้ามันี่หนูนะเอามาหาลอยบาทนะคะเพราะว่าไม่ได้เรียนย้ำเท่าอะ่ะกับไม่ค่อยมั่นใจเนาะก็เลยเลือกที่จะใส่คุ้นหาลอยดีกว่าไปสิบไม่เออสมมา เคโอ้โหไวยมาเรื่อยๆว่ะซองมาค่ะ ค่อยเก็บค่อยๆเล่นไป โอเคพันหกละขึ้นขึ้นลงลง ธรรมดาเนาะค่ะฮาสมุดมันบ่มีเอ่อช็อตแตกใหญ่ๆนี่หลีเนี่ย แทบสิบ่ขยับไปใส่เลย เออฮาแบบดวงบ่ได้อีหลีนี่โอ้โห มาแล้วค่ะ ได้สมรอบนี้ อยากได้ซองแดงว่ะ อย่าได้ซองแดงกับพวกอย่างเสีย เพราะว่ามันจะได้ซูเปอร์เมกาวินนะคะหากเป็นพวกสมมันที่ได้แค่โมเมนพวกสมหากได้สมเออ นั่นละมามันได้แค่บิ๊กวินแล้วค่ะพันแปดนอรอบนี้ โอ้ยโอเคโอ้โหสามพันแล้วค่ะ ไป เดี๋ยวขออนุญาตปั๊มใหม่นี้นะค่ะ เป็นร้อยหนึ่งเนาะ ไม่ื่อนี้หนูนะ ปวดแขวอ่ะนอนดึกเราแบบหาแนวกินค่ะอ้าวสองมา โอเค ตะโพกไม้แล้วนะคะสวย สวย โอ้โหเต็มช่องได้สองรอบ มาหาพันบาทเลยเนาะค่ะดีนะ ปรับไม่พอดี โอ้โหจุกจุกเลยไหลไปไหลไปโอเคซูเปอร์ไมกะวินหาพันบาทเนาะค่ะ อเจ็ดพันละไป เดี๋ยวดันไม่สู่เลยสองร้อยแล้วค่ะโอเคสิบไปคือเก้าวันนี้หนูนะปวดแขวไหมเพราะว่า ไปกินของหวานปกติเราแปรงฟันเราแบบพร้อมเขาน้อยแล้วกับเขาน้อยไปเลยแล้วค่ะอันตะวันมื่อนี่แบบล้อนั่งเหล่นตอนตีหนึ่งอะ่ะก็เลยไปนั่งกินแบบของหวานอะ่ะ ไปซื้อมันเชื่อมมากั่ตอนแรงๆเนาะ ปวดแขวสวย เออ ได้ซองแดง มาว่ะ สวย อีกสามอัน เออ นั่นละโอ้โห มาไม่โคตรเอาอ่ะ เวลาตีหนึ่งแล้วค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเสร็จไปแชร์ในกลุ่มเทเลแกรมเลย โคตรเอากับมาที่ล่ะยัดเคมือหัวก็ค่ะซุปเปอร์ไมโครวินแตกซองแดง อ้ยสองหมื่นหนึ่งพันละไปอนุญาตปั๊มไหมแล้วค่ะอนุนะใส่แปดร้อยเลยก็แล้วกันเพราะว่าปกติเรามือหนึ่งนี่สิใส่สี่ร้อยเนาะใดก็ขึ้นมาสองมือแล้วร้องวัดดวงเบิ่งได้ปะขอวัดดวงนะอ้อเสียงแหบสำหรับคนที่เป็นห่วงเนาะค่ะยานหนูนะเป็นโควิดหนูนะไม่ได้เป็นโควิดเนาะค่ะ ตีมันว่าไปเออมันว่าไปทั่วซานนั่นละเออนมื่อหนูน้าออกไปหาคือยาเกบปวดที่ซื้อเนาะปวดแขนสวยสวยเออก่อนท้องมาก่อนท้องมาแล้วค่ะเท่าไหร่โอ้ยมื่นหกเลยว่ะแม่คูณยี่สิบก็มาที่ล่ะ สองหมื่นหาแล้วล่ะตอนนี้ ไป ขึ้นขึ้นลงลงเพราะว่าแห้งเขาใส่ไม่หลายเนี่ยมันแห้งลงไว้คือกันเนาะค่ะบอมแมนเราไม่คิดได้ย่างเดียว โอเค โอ้โห โอ้โห โอ้เออ มาในสมกูขาดสองช่องก็ทันในคูณสิบแล้วนะ ข้อดีของเกมเสือก็คือต่อให้มันบอมแมนไลท์เดียวกันห้าสมุดแตกเก้าช่องคูณสิบมาแน่นอนค่ะ เออหาสมุดเรามันมีท้องผสมไว้ได้สมได้นู่นได้นี่ หากได้เต็มช่องคูณสิบแน่นอน กับไม้ที่เราเมื่นหก 7K โคตรเอา บิ๊กวินเนาะค่ะ แตกดีเนาะค่ะ เกมเสือช่วงนี้กำลังแจกเลย แต่ว่าสุูนัาก็อยากเล่นเกมงัวขึ้นกันนะ เพราะว่าเกมงัวมันก็โอเคอะสามหมื่นสี่ไปเล่นต่ออีกสิบไม่ ขอแบบ ดอกใหญ่ๆจักดอกไปมาโอ้โหเออ สี่พันค่ะ สวย บ่เด้เงินแต่ใดไว้ต่อมาดิล่ะ โอ้โห สวย โอ้โห ตะโพกมาแล้วค่ะ ตะโพกมา เออ หาแล้วหกเจ็ดได้ไว้มาอีกแปดอีกอันเดียว ขออีกอันเดียวสวยงามโอ้โห โคตรเอามาเชี่ยสี่หมื่นว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่หมื่นว่ะ โอ้โห โคตรเอา โดนๆจะได้แบบเอ่อหลักหลัก นี่แล้วค่ะ โอเคหกหมื่นแปดอยู่นะว่ามันต้องไหลละ ขออีกสิบไม่แล้วค่ะ ไป ไม่พันเลย อีกสิบไม่ไม่พันเข่ากับเข่าบ่เข่ากับเซาเลนมาดิ มาดิ กูเชียบเอาอย่า ว่าเถอะอย่าว่าเถอะอย่าว่าเถอะเออสอง สวยโอเค หนูน้ำบ่เล่นต่อแล้วเนาะค่ะขอวัดดวงแค่ไม่พันสิบใหม่ก็พอ โอเค เดี๋ยวเรื่องไหนหนูน้าก็ขอฝากไปน้ำแน่นอนกับช่องรักปั้นสล็อตเนาะค่ะหากชินชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูน้าน้ำแน่นอน แล้วก็อย่าลืมเนาะค่ะเซียนพร้อมวทีเป็นกลุ่ม่ไเลแกมเนาะค่ะเออเขามารวมสนุกกับกิจกรรมของเขาเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเจ้าไหนเมื่อนี้หนูน้าก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอคันไม่คลิปหนาเนาะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ